สวัสดีค่ะ พี่เมย์แนะนำหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้จะถักจากพอสองคอเกี่ยวหน้านะคะทำให้ได้ลายออกมาเป็นลายบิดแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงปีก จะเก็บริมออกมาเป็นปีกบานแบบนี้นะคะ ถ้าใครไม่ชอบปีกบานเหมือน เหมือนต้นแบบก็ถักสักสองแถวแล้วเก็บริม โดยการถักเอ็กย้อนหลังก็จะได้หมวกเก๋ๆไปอีกทรงหนึ่งนะคะ หมวกใบนี้ถักจากตรงกลางนะคะ ถักบนวงกลมออกมาแบบนี้ ต้นแบบนะคะพี่ขึ้นด้วยตรงนี้สิบสองหลักนะคะ เพิ่มสิบสองคูณสองเป็นยี่บสี่คูณสามเป็นสามสิบหก คูณสี่เป็นสี่สิบแปดหลักของพี่เป็นสี่สิบแปดนะคะ ได้หมวกขนาดของผู้ใหญ่ออกมา ได้ตัวเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมตรงนี้นะคะ ก่อนที่จะถักบนเนี่ยของพี่เจ็ดนิ้ว ความสูงของหมวกแปดนิ้วนะคะ ทีนี้ถ้าจะถักเป็นของหมวกเด็กโต ตรงนี้นะคะ เปลี่ยนจากสิบสองเป็นสิบนะคะ มันก็จะกลายเป็นสิบ ยี่สิบ สามสิบสี่สิบนะคะ ถ้าเป็นของเด็กเล็ก ตรงนี้เป็นแปดนะคะ แถวแรกก็จะเป็นแปด แปดสองสิบหก แปดสามยี่สี่แปดสี่ สามสิบสอง ใบมันก็จะลดลงมาตามส่วนแบบนี้นะคะ ใบนี้น่ารักค่ะ ลายเก๋ๆนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยนะคะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ มวกใบนี้พี่จะถักจากไหมพรมสี่พายนะคะ ยี่ห้อที่ใช้พี่ใช้ไหมพรมตานกนะคะอีเกิลค่ะ รหัสที่พี่ใช้ เป็นรหัสสองหนึ่งศูนย์นะคะ เวลาถักจะถักสองเส้นคู่ ไหมพรมที่ทดแทนได้นะคะ เป็นไหมพรมในท้องตลาดเราทั่วไปนะคะ อย่างเช่น วีนัทนะคะ ก็ใช้ได้ดาราก็ใช้ได้ไหมกิโลที่เป็นไหมสี่พายก็ใช้ทดแทนได้นะคะ ขอให้เป็นไหมขนาด เดียวกันนะคะ เข็มโคเช พี่ใช้เข็มโคเชเป็นหัวใหญ่นะคะ เนี่ยค่ะ หัวมันจะเป็นหัวใหญ่ แล้วก็เวลาถักสองเส้นคู่มันจะถักได้สบายๆแล้วงานออกมาจะค่อนข้างนุ่ม หัวมันจะใหญ่กว่า เข็มทองสองหัวนะคะ ตรงด้ามเขาจะมีบอกว่าเป็นห้าจุดศูนย์มิลเวลาเราซื้อเราก็บอกคนขายว่าเราต้องการเข็มหัวใหญ่ขนาดห้ามิลนะคะ เข็มเย็บไหมพรมค่ะ แล้วก็กันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ หมวกใบนี้เวลาถักพี่ถักจากไหมพรมสองเส้นคู่นะคะ เป็นไหมสี่พายนะคะ เข็มใช้เข็มหัวใหญ่นะคะ ไหมกับเข็มมีผลกับงานที่คุณเห็นนะคะ ถ้าอยากให้งานออกมาขนาดใกล้เคียงกับต้นแบบก็ ไหมเข็มแรงมือนะคะ เริ่มนะคะเราจะเริ่มคล้องไหมเป็นวงกลม เราจะเริ่มทั้งหมดสิบสองหลักนะคะ โดยที่ลายที่เราจะถักช่วงแรกจะเป็นลาย F นะคะ หรือลายพอหนึ่งคอนะคะ หลักที่หนึ่งของพอหนึ่งข้อเราจะเริ่มต้นโดยการถักโซ่สาม โซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะเราเริ่มสิบสองหลัก เพราะฉะนั้นเราจะถักลาย F นะคะ ลงไปในช่องทั้งหมดสิบเอ็ดหลักบวกกับโซ่นะคะเป็นสิบสองพอหนึ่งข้อถักแบบนี้นะคะ ลงไป งัดขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้นะคะเรียกพอหนึ่งข้อเวลาถักให้เป็นไปตามหัวเข็มนะคะ ที่แทงเข้าแทงออกไม่ต้องดึงนะคะ ราะว่าตัวหัวเข็มตัวนี้เขาทำมาเพื่อให้เราถักลายกับโซ่เท่ากันอยู่แล้วค่ะ หลักที่สามค่ะ พันหัวเข็มลงไปนะคะ สี่ ทั้งหมดสิบสองหลักค่ะ แปดเก้า สิบ สิบเอ็ด หลักที่สิบสองนะคะ พันหัวเข็มลงไปเราดึงไอ้เส้นเล็กเนี่ยค่ะ ขึ้นมามีสามลวกสองลวกสองเราจะปิดงานโดยการนับขึ้นไปโซ่ที่สาม แทงดึงผ่านค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามรอไว้ก่อนเพื่อถักแถวที่สองหน้าตาของแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะเก็บงานเส้นนี้ก่อน ดึงให้ชิดนะคะ ถ้าเราเริ่มงานเป็นวงกลม ตรงนี้ต้องดึงให้ชิดงานถึงจะสวยนะคะ ดึงให้ชิดเก็บเสร็จไหมด้วยเข็มสอด แล้วก็สอดไปด้านหลังนะคะ ดึงดึงให้แน่นๆนะคะไม่ต้องกลัววงกลมเบี้ยว ดึงให้แน่นเพราะว่าถ้ามันไม่แน่นเนี่ย เดี๋ยวตอนเราถักไปแล้ว มันคลี่ออกมาเป็นรูโบมันจะไม่สวยนะคะเราก็จะได้หน้าตาของงานที่พร้อมจะถักแถวที่สองค่ะ เรามาดูการถักงานแถวที่สอง แถวแรกนะคะ เราขึ้นทั้งหมดสิบสองหลัก แถวที่สองเราจะถักเป็นยี่สิบสี่หลักนะคะ โดยที่เราจะถัก V V คือการถัก F สองครั้งลงไปในช่องเดียวกัน โซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ ถัก F ลงไปอีกตัวหนึ่งช่องเดียวกับโซ่ หน้าตาแบบนี้นะคะ ทีนี้ทุกช่องโซ่ข้างบนนี้นะคะ ความหมายช่องโซ่ก็คือตรงนี้นะ ข้างบนเนี่ยค่ะ ทุกช่องโซ่ ทุกหลักนะคะ เราจะถัก F ลงไปสองครั้ง F สองครั้งเราเรียก V นะคะ นี่ค่ะ ช่องโซ่นะคะเย็บสองครั้ง สิบสองคูณสองจะได้ยี่สิบสี่นะคะ แพทเทิร์นแถวที่สองนะคะ ถัก F สองตัวลงไปช่องโซ่ ถักมาทุกช่องนะคะ ถักลงทุกช่อง งานจะมาปิดตรงนี้ค่ะ เราจะปิดงานแถวที่สองนะคะ หลังจากที่เราถัก V คู่สุดท้ายนะคะ ปิดงานนับขึ้นไปโซ่ที่สามค่ะ แทงตรงโซ่ที่สามแล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วแถวที่สาม ขึ้นด้วยโซ่สามรอนะคะ แถวที่สามดูตรงนี้นะคะ เราจะขยายจากสองกลายเป็นสามนะคะ โซ่นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แพทเทิร์นก็คือหนึ่ง F หนึ่ง V ชุดที่หนึ่ง โซ่เป็นหลักที่หนึ่งเป็น F นะคะ ตรงนี้เป็น V อ่าดูสองเนี่ยค่ะ สองขา F จะลงตรงนี้นะคะ V จะลงตรงกลาง V นี้นะหนึ่ง F ค่ะ วีลงตรงนี้นะคะ เราจะถักตรงบนโซ่นะคะ ไม่ถักไม่ถักระหว่างหลัก นี่นะคะ แพทเทิร์นคือหนึ่งเอฟ หนึ่งวีค่ะ เพื่อขยายจากสองกลายเป็นสาม หนึ่ง F นะคะ แล้วก็หนึ่ง V แพทเทิร์นคือ ขยายจากสองเป็นสาม หนึ่งเอฟ และหนึ่งวี ถักมาจนถึงตรงนี้นะคะ แถวนี้ถ้าถักวนจนถึงตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดสามสิบหกหลักค่ะ สิบสองคูณสามเป็นสามสิบหกต่อไปเราจะปิดงานแถวที่สามนะคะ หลังจากที่เราถักชุดสุดท้าย หนึ่ง f หนึ่ง v นะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สามดึงผ่านค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามเป็น f หลักที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะแถวที่สี่เราจะขยายจากสามสิบหกเป็นสี่สิบแปดจากสามกลายเป็นสี่นะคะ f เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองจะลงตรงนี้นะคะ หลักที่สามแล้วก็สี่จะเป็น f ลงตรงนี้ค่ะ แพทเทิร์นคือสอง f หนึ่ง v นะคะ โซ่สามนับเป็น f ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สองค่ะ ตรงนี้ v นะคะ v จะลงตรงโซ่ v ค่ะ นี่นะคะ แพทเทิร์นสอง f หนึ่ง v ขยายเดิมนะคะ มีหนึ่ง หนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่ เราจะขยายจากสามตรงนี้นะคะเป็นสี่ f ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สองแล้วตรงนี้ v ค่ะ นี่นะคะ แพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะ ถักวนไปจนครบนะคะ จะมีทั้งหมดสิบสองชุดนะคะสิบสองคูณสี่จะได้สี่สิบแปด พอตอนที่เราขึ้นเราขึ้นสิบสองหลัก เอฟตัวที่หนึ่ง เอฟตัวที่สอง ตรงนี้ถักวีค่ะ ถักบนมานะคะ งานจะมาปิดตรงนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่สี่นะคะจำนวนหลักทั้งหมดเราจะได้สี่สิบแปดนะคะ ต่อไปเราจะเริ่มถักลายนะคะ เวลาเราจะถักลาย เราจะเริ่มโดยการถักโซ่สามก่อน นี่นะคะ โซ่สามเสร็จแล้วเราจะถักเอฟอีกตัวหนึ่งตรงนี้ นี่นะคะ แล้วเราก็จะพันหัวเข็มสองครั้ง ลงที่เวลาจะลงนะคะให้นับแบบนี้นะหนึ่ง สอง สามมันจะลงเยื้องมาแบบนี้ค่ะ ผักเกี่ยวหน้านะคะ ขึ้นมาทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันจะรวบยาก เราพับงานค่ะ เราพับชิ้นงานแบบนี้แล้วเราจะรวบได้ง่าย รวบทีละสอง สอง สอง ถักจับแบบนี้นะคะ จะรู้จะง่าย แล้วงานมันก็จะเบี่ยงไปนะหลักต่อไปนะคะ ถักเอฟไปอีกสองตัวค่ะ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง พันหัวเข็มสองครั้ง ลงตรงนี้นะคะ หนึ่งสอง สาม ลงตัวนี้ค่ะ พับงานแบบนี้ นะ จะได้ถักง่ายค่ะ ขึ้นมามีสี่นะคะ รวบทีละสองนะคะ แล้วก็ปล่อยงาน งานมันก็จะบิดมาแบบนี้ ต่อไปนะ ถักวน ไป แบบนี้นะคะ จนครบอะค่ะหนึ่ง สองพันหัวเข็มสองครั้งค่ะ ลงหลักนี้ ถ้าเราไม่ชัวร์เรานับได้นะคะ นับหนึ่ง สอง สามลงหลักที่สามเนี่ยค่ะ แล้วเราก็พับงานแบบนี้ ขึ้นมามันจะมีสี่รวบทีละสองค่ะ นี่นะคะ แล้วก็บิดกลับ ถักวนไว้แบบนี้นะคะ ทีละสองหลัก หนึ่ง สองพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ หนึ่งสองสามลงหลักนี้ค่ะ รวบสองสอง สอง แล้วเราก็ขี้งานพลิกกลับ ถักวนแบบนี้นะคะ จนมาถึงตรงนี้ เดี๋ยวพี่ปิดงานตรงนี้ให้ดู งานจะยังคลี่ออกนะคะ พันหัวเข็มสองครั้ง ลงหลักที่หนึ่งสองสาม ลงหลักสามค่ะ พอเราลงหลักสามเสร็จเราพับงานแล้วเราจะถักได้ง่ายรวบทีละสองสองสองแบบนี้นะคะ ถักวนมาค่ะ จนมาถึงตรงนี้ แถวที่ห้านะคะ หลังจากที่เราถักลายวนมาแบบนี้นะคะ มันจะมาจบชุดสุดท้ายสองหลักตรงนี้พอดี นี่นะคะ เราก็ถัก F ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สอง นะคะ แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง เบี่ยงมาทางนี้ หนึ่งสองสาม เบี่ยงมาทางนี้นะคะ ตอนเบี่ยงเราก็พับงานนะ เราจะได้ถักได้ง่าย รวบทีละสองนะคะ อ่ะ ทีนี้ดูตอนปิดงาน ปิดงานก็นับขึ้นไปตรงโซ่สามเนี่ยค่ะ แล้วก็ดึงผ่าน ขึ้นโซ่สามรอไว้ก่อน ทีนี้พอเราถักได้แถวนี้นะคะ เราลองวัดเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง พี่ได้หกนิ้วครึ่งนะคะ เดี๋ยวงานจะขยายออกอีกนิดนึงก่อนที่มันจะงอลงนะคะ ตรงนี้วิธีวิธีคำนวณนนะคะ ตอนที่เราถักแถวที่สี่เนี่ย เราได้สี่สิบแปด ลายมันจะต้องหารสองลงตัวนะคะ สี่สิบแปดหารสองมันจะได้ยี่สิบสี่ยี่บสี่เราลองนับนี่ค่ะ นับไอตัวที่กังหันหมุนเนี่ยค่ะ เราจะได้ยี่สิบสี่หลัก ยี่สิบสี่คูณสามหลักทั้งหมด ถ้านับโซ่เราจะได้เจ็ดสิบสองหลักนะคะ ตั้งแต่แถวต่อไปนี้นะคะ แถวที่หกเราจะถักเหมือนกันนะคะ จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการค่ะ แล้วหมวกมันจะเริ่มงอลงนะคะ ถ้าใครต้องการได้ใบเล็กลงนะคะ เล็กลงกว่านี้ ให้แก้ตั้งแต่ตรงนี้นะคะ วิธีแก้ตรงนี้นะคะ ถ้าถ้าเป็นเลข ต้องเป็นเลขคู่นะคะ ถ้าเป็นสิบ มันก็จะกลายเป็นยี่สิบเป็นสามสิบ เป็นสี่สิบมันจะลงตัวนะคะ จะได้เป็นขนาดหมวกของเด็กโตใส่ ถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะ ตรงนี้เริ่ม ตรงนี้เริ่มแปดนะคะแปดคูณสองคูณสาม คูณสี่ แล้วคุณก็ขึ้นลาย ใบมันก็จะย่อมลงมา แต่ตัวนี้ของพี่ถักหมวกผู้ใหญ่นะคะ ตั้งแต่แถวที่หกเป็นต้นไปถักเหมือนกันนะคะ ถักแบบนี้นะ ขึ้นโซ่สามนะคะ แล้วเราก็ถักเอฟ ลงไปตรงนี้นะมันจะมีลายอยู่ นี่นะคะหลังจากถักเอฟ เสร็จแล้วเราพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วเรามาเกี่ยวหลักนี้ค่ะ เกี่ยวหลักนี้ เกี่ยวหน้า ตอนเกี่ยวหน้านะคะ ถ้าเราถักแบบนี้เราจะรวบยากเราพับงานค่ะ เราจะรวบได้ง่าย เนี่ยค่ะ เราจะรวบได้ง่ายแล้วเราก็ดีดออก ลายมันจะเอียงไป ตรงนี้เราถักแล้วนะคะ ต่อไปนะคะ พันหัวเข็ม ลงสองหลักนี้ค่ะ หนึ่ง สอง ถัก F นะคะ สองตัว แพทเทิร์นจะเป็น F สองตัว แล้วก็พอสองคอเกี่ยวหน้า เกี่ยวตัวนี้นะคะนะเวลาเกี่ยวก็พับงาน พับแบบนี้เราจะถักได้ง่ายค่ะ แล้วเราก็ปล่อย งานมันก็จะดีดออกมาแบบนี้ ตรงนี้เราถักแล้วเห็นไหมคะวิธีดูวิธีดูลายนะตรงนี้เราถักแล้วเป็นลายนี้ ต่อไปที่ต้องถักคือสองตัวนี้ค่ะ ดูลายดีๆ อย่าถักซ้ำนะคะ ลายมันจะหมุนเกลียวไปทางซ้ายค่ะหนึ่งสอง พันหัวเข็มค่ะ เกี่ยวหลักนี้ เวลาเกี่ยวพับงานถักแบบพี่นะคะจะถักได้ง่าย เนี่ยค่ะ หมุนกลับ หมุนกลับตรงนี้เราถักแล้วเห็นไหมคะต่อไปก็ต้องเป็นหลักนี้ ถักวนไปแบบนี้นะคะ ปิดงานเหมือนกันเดี๋ยวปิดงานให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ ก่อนถักยาวนะคะพันหัวเข็มสองครั้ง ลงหลักนี้ถักวนไปนะคะเดี๋ยวจะปิดงานตรงนี้ให้ดูอีกรอบค่ะ เราจะปิดงานแถวที่หกนะคะ โดยที่งานมันจะวนกลับมาเพื่อถักสองหลักตรงนี้นะคะ แล้วก็ปิดงาน พันหัวเข็มสองครั้ง แล้วเกี่ยวหลักนี้ค่ะ งานจะลงตัวพอดีนะคะ แล้วก็ที่แถวที่หกเนี่ยค่ะ ที่งานมันจะคลี่ออกเต็มที่ก่อนที่มันจะงอลงนะคะ เวลาเราปิดงาน เราก็ถักขึ้นไปตรงนี้ เป็นโซ่ที่สามดึงผ่าน ขึ้นงานที่เดียวกันนะคะ โซ่สามถักพอหนึ่งคอ แถวที่เจ็ดเราก็ถัก แบบนี้ ถักวนไปเรื่อยๆค่ะ จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการนะคะ ทีนี้ตรงนี้เรามาดูว่าพอหมวกมันคลี่เต็มที่แล้วอะเราได้ทั้งหมดกี่นิ้วนะคะ ถ้าเป็นหมวกผู้ใหญ่ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะ ถึงเจ็ดนิ้วครึ่งจะใส่สบายๆต้นแบบพี่ได้เจ็ดนิ้วค่ะ เป็นหมวกขนาดของผู้ใหญ่นะคะ ถ้าเป็นของเด็กก็ลดลงตามส่วนนะคะ ตรงนี้ก็ เด็กโตเป็นสิบนะคะ เด็กเล็กเป็นแปดนะคะ แล้วก็ถักขึ้นมาตามส่วน ตอนนี้ก็ถักวนตามแถวที่หก จนได้ความสูงของหมวกตามต้องการ แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บริมกันค่ะ หลังจากที่เราถักวนนะคะ ถักลายวนไปจนได้ความสูงของเราตามที่ต้องการนะคะ ลายมันจะเบี่ยงออกเป็นอย่างนี้นะคะ ทั้งหมด แล้วก็สอบขึ้นมาเป็นทรงกระบอกนะคะ ถ้าวัดความสูงตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะ จนถึงตรงนี้ของพี่ได้แปดนิ้วนะคะ ต่อไปเราจะทำเป็นหมวกปีกบ้านนะคะ เราจะเริ่มตรงนี้นะคะ ตรงที่ปิดงาน เดิมเลยถ้าเราปิดงานตรงนี้เราต้องขึ้น F สองหลักนะคะ เราจะเพิ่ม F ตรงนี้เป็นสามหลัก โซ่เป็นหลักที่หนึ่งนะคะ ถัก F นะคะ หลักที่สองหลักที่สาม แพทเทิร์นจะเป็น สาม สามเอฟนะคะ แล้วก็เอฟเกี่ยวหน้า จากแพทเทิร์นเดิมตรงนี้มันเป็น มันเป็นพอสองคอ นะคะ มันจะเป็นพอหนึ่งคอเกี่ยวหน้าแทนนะคะ แถวที่หนึ่ง หลักที่หนึ่งลงตรงนี้นะคะ สองกับสามลงตรงนี้ค่ะ หนึ่งเอฟหนึ่งวี แล้วก็หนึ่งเอฟเขียวหน้า เป็นแถวที่หนึ่ง นี่นะหนึ่งเอฟนะคะ หนึ่งวี หนึ่งวีวีคือเอฟสองครั้งนะคะ ลงไปในช่องเดียวกัน แล้วก็เอฟเกี่ยวหน้า นี่นะคะ ถักวนไปนะคะ ทุก หลักค่ะ เพื่อขยายตัวนี้ให้บานออก เอฟที่หนึ่ง ตรงนี้วีค่ะ ตรงนี้ถักเอฟเกี่ยวหน้า ถักวนไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปิดงานแถวที่หนึ่งตรงนี้ค่ะ แถวที่หนึ่งของการถักปีกนะคะ ตรงนี้จะมีอยู่สามหลัก มีสามหลักโดยการถัก F ถัก V นะคะ แล้วก็เกี่ยวหน้า ตรงนี้เราก็จะปิดงานค่ะ ปิดงาน F เกี่ยวหน้า แล้วก็ตรงนี้นะคะ ขึ้นนับขึ้นไปโซ่สาม แล้วก็ดึงผ่าน ต่อไปนะคะ แถวที่สอง มันจะต้องเป็นสี่หลักนะคะ หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง สามกับสี่ลงตรงกลาง V นะคะ แพทเทิร์นจะเป็นสอง F หนึ่ง V หนึ่ง F เกี่ยวหน้าค่ะ เพื่อให้ปีกกลางออกนะคะ f ตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สอง แล้วตรงนี้นะคะ ถัก f สองตัวลงไปในช่องเดียวกันค่ะ นี่แล้วก็ f เกี่ยวหน้า ถักแบบนี้ไปทุกช่องนะคะ แพทเทิร์นแบบนี้ค่ะ ถักวนไปแล้วเดี๋ยวงานจะมาปิดฝั่งนี้นะคะ ปิดงานลายขอบแถวที่สองนะคะ หลังจากที่เราถักวนมาตรงนี้นะคะ มีอยู่สี่หลัก 2f 1v 1f เกี่ยวหน้า ปิดงานนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สามดึงผ่าน แถวที่สามเราจะถักเหมือนแถวที่สองมีสี่หลักเท่าเดิมนะคะ แถวที่สามไม่เพิ่มนะคะ F4 F4 แล้วก็ F เกี่ยวหน้า ต่อหนึ่งช่องนี่นะ F4 ตัวค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ F 4ตัว แล้วก็ F เกี่ยวหน้า ถักแบบนี้ทุกช่องนะคะ ปีกมันจะบานออกมาแบบนี้ค่ะ งานลายขอบแถวที่สี่นะคะ จะจบตรงที่เราเกี่ยวหน้า แล้วก็นับขึ้นไป โซ่ที่สามตรงนี้นะคะ แล้วดึงผ่าน ขอบนะคะ แถวแรกเลยมีสามหลัก ถักสามหลักตรงนี้โดยการที่ถัก F หนึ่งหลัก V หนึ่งหลักนะคะ แล้วก็เกี่ยวหน้า แถวที่สองจะมีอยู่สี่หลัก ลายที่ถักก็คือ F สองหลักนะคะ แล้วก็ V นะคะ แถวที่สาม จะมีอยู่สี่หลักนะคะ F สี่หลัก แล้วก็เกี่ยวหน้าไล่ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ เราจะปิดงานแถวสุดท้ายโดยการที่ถัก x ย้อนหลังค่ะ เริ่มนะคะ โซ่หนึ่ง แล้วถัก x ย้อนกลับมาด้านขวา x คือคอทอนะคะ นี่นะคะ ลงไปตรงตรงระหว่างหลักเลยค่ะ นี่นะคะ ลงไปตรงกลางระหว่างหลักขึ้นมามีสองแล้วรวบ แทงลงไป ดึงขึ้นมามีสองหลักแล้วรวบ นี่นะคะ ลงไปตรงกลางระหว่างหลักเลยค่ะ เพื่อเก็บริมนะคะ ถักแบบนี้ไวไปวนจนถึงอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเสร็จใหม่ค่ะนะคะงานจะเป็นขอบๆอย่างนี้นะคะ เราจะถัก x ย้อนหลังนะคะ จนงานมันวนมาถึงตรงที่เราเริ่มต้นนะคะ นี่นะคะ เราก็ลงตรงที่เราเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดไหม ค่ะ ดึงไหมออกมาตรงนี้นะคะแล้วจัดลาย จัดลายให้มันเอียงไปตามกัน เก็บซ่อนปลายไหมค่ะ เอาเข็มนี้นะคะ แทงลงไปตรงลาย ลายอันต่อไปค่ะ ลายที่เป็นหยักๆนี่นะคะ ให้ลายมันเชื่อมเก็บซ่อนเสร็จไหมข้างในนะคะ ดันไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับค่ะ ที่พี่ถักเป็นเป็นปีกบานนะคะ ถ้าใครไม่ชอบบานขนาดนี้ก็ถักถึงแค่แถวที่สองก็ได้นะคะ แล้วก็เก็บเอกย้อนหลัง หมวกมันจะเป็นหวานหวานนะคะ เป็นบานๆผิวๆกันแดดได้นี่นะคะ ใส่นุ่มๆ ถ้าเราเปลี่ยนไหมนะคะ เป็นไหม เป็นไหมคอตตอนนะคะ สีพายก็จะถักเป็นหมวกซัมเมอร์ได้นะคะ หมวกใบนี้กันหนาวได้กันแดดได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ